ทุมวิไลเด่นไม่เว้นวายสักกาผูเครื่องเรืองนิกสามสิบมาหรือสาพระจันทร์ใจเรือนแมนแดนทาราพระบัวทีดอกมีงามสดใสเรานี้คือพวงอุบลเล้นความดีอย่างไร บุญได้จากภาวเถิดพระคุณลุงสวมันพร้อมกันไร่นายไม่ไหวก็นึงบูชา จะไม่ลืมสายบัวที่อุ้มชูดอกมา ดอกบัวสัญญาด้วยใจ สีเขียวชมพูลังฝังซุ่มอยู่เชิดชูกันมันไว้ ันเรือสีเดียวกันทั่วไทยเรารักกันไม่คลายเลยห็นเห็นน้ำปุมวิไลเด่นไม่เนวายสักูเพื่องเืองนิกเสริมสิกมา เหมือนแม่นแดนทาราพระบัวทีดอกมีงามสดใสรานี้คือพวงอุบลเราล้นความดีอย่างไรเป็นบุญได้จากทาราเกิดพระคุณลุงสวมันพร ดอกบัวสัญญาด้วยใจ สีเขียวชมพูหลังฝังซุ่มอยู่เชิดชูกันมันไว้รวมสามัคคีผูกพันบัวสีเดียวกันทั่วไปเรา